ออกไปทางช่องหน้าต่าง ได้เห็นแพะกับสุนัขคู่หนึ่ง มีความสนิทสนมกัน ตามปกติ แพะนั้นจะไปอาศัยกินหญ้า ในโรงช้างที่เขากองไว้ให้ช้างกิน พวกคนเลี้ยงช้าง จึงไล่ตีแพะให้ออกไป คนเลี้ยงช้างคนหนึ่งเอาท่อนไม้ตีถูกหลังแพะ จนหลังแอ่นไป แพะเจ็บปวด จึงหลบไปนอนใกล้กำแพงในพระราชนิเวศที่พระราชนิเวศยังมีสุนัขตัวหนึ่ง อาศัยห้องเครื่องหลวง กินเศษกระดูก และหนังที่เขาทิ้งจนอ้วนพี วันเดียวกันนั้น เมื่อพ่อครัวจัดพัตาหารแล้ว ออกไปปึงเหงือบข้างนอก มันได้กลิ่นปลาและเนื้อ ทนความอยากไม่ได้ จึงเข้าไปในห้องเครื่อง คุยฝาปิดภาชนะให้ตกลงแล้วกินเนื้อ พ่อครัวได้ยินเสียงภาชนะหล่นก็เข้าไปในห้องเครื่องตามเสียง เห็นสุนัขกกำลังกินเนื้อจึงไล่ตี สุนัขนั้น ตกใจกลัว จึงทิ้งเนื้อวิ่งร้องหนีออกไป แม้พ่อครัวรู้ว่า สุนัขหนีออกไปแล้ว ก็ยังติดตามไล่ตีต่อไป สุนัขยกเท้าข้างหนึ่ง วิ่งขยโยขยเยเข้าไปที่แพะนอน แพะถามสุนัขว่า เพื่อนแอนหลัง ยกเท้าข้างหนึ่ง มาด้วยเหตุไรเพื่อนปวดท้องหรือ สุนัขย้อนถามว่า ก่อนแล้วเพื่อนเป็นอะไรไปทำไมจึงนอนสมอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน เพื่อนปวดท้องเหมือนกันหรือ ทั้งสองต่างเล่าเรื่องของตนให้กันและกันฟัง แล้วสรุปว่า ต่อไป พวกเราไม่สามารถไปที่นั่นได้อีก สัตว์ทั้งสอง คิดหาแผนการที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้ แพะจึงบอกสุนัขว่า ถ้าเราทั้งสอง สามัคคีกัน มีวิธีที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ตั้งแต่นี้ไป เจ้าไปนำหญ้ามาจากโรงเลี้ยงช้าง คนเลี้ยงช้างจะไม่สงสัย เพราะคิดว่า สุนัขไม่กินหญ้าส่วนข้าจะไปนำเนื้อจากโรงครัวมาให้เจ้า พ่อครัวก็ไม่สงสัยข้าเพราะเห็นว่า แพะไม่กินเนื้อ สัตว์ทั้งสองจึงตกลงกันตามนี้ ตั้งแต่วันนั้นมา สุนัขไปคาบฟ่อนหญ้าจากโรงช้างมาวางไว้ใกล้กำแพง ส่วนแพะ ไปคาบเนื้อจากห้องเครื่องมาวางไว้ สุนัขกินเนื้อส่วนแพะกินหญ้าสัตว์ทั้งสองจึงมีความสนิทสนมเป็นเพื่อนกัน อาศัยอยู่ใกล้กำแพงพระนคร พระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นแพะและสุนัขชอบพอกัน จึงทรงจินตนาการว่า ยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน แต่ก็ได้เห็นในวันนี้ เมื่อก่อนสัตว์ทั้งสองเป็นศัตรูกัน มาบัดนี้กลับรักใคร่กลมเกลียวกัน เราจะเอาเหตุการณ์นี้ ไปผูกเป็นปัญหาถามบัณฑิตทั้งหลาย ใครไม่รู้จะถูกไล่ออกจากแคว้น แต่จะยกย่องเชิดชูผู้รู้ พระองค์ไม่ได้ถามในวันนั้น เนื่องจากเป็นเวลาเย็นมากแล้ว รุ่งขึ้นอีกวัน เมื่อบัณฑิตมานั่งสนองงานตามหน้าที่ของตนแล้ว จึงตรัสว่า วันนี้เรามีปัญหามาให้พวกท่านแก้ ในโลกนี้ไม่เคยมีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสำหรับสัตว์ ไม่มีสัตว์จำพวกไหนเป็นเพื่อนกัน เดินไปด้วยกันได้ ไกลเกินเจ็ดเก้า เพราะเหตุอะไร แพะและสุนัขเคยเป็นศัตรูกัน แต่กลับกลายมาเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกัน ใครไม่รู้จะถูกไล่ออกจากแฟน ขณะนั้น เสนกะนั่งอยู่หัวแถว มโหสถนั่งเป็นคนสุดท้าย มโหสถพิจารณาปัญหานั้น ก็ไม่รู้ความหมาย จึงคิดว่า ตามปกติ พระราชาองค์นี้มีชาวปัญญาเฉื่อยชา ไม่น่าจะคิดปัญหานี้ด้วยพระองค์เอง พระองค์คงทอดพระเนตร เห็นอะไรสักอย่างแน่ เมื่อเราได้โอกาสจะแก้ปัญหานี้ อาจารย์เสนกะ ควรจะทูลขอพระราชากลับไปคิดสักวันหนึ่ง ส่วนบัณฑิตอีกสามคน นึกอะไรไม่ออก เสนกะมองดูมโหสถว่า มโหสถจะคิดเห็นเป็นประการไร ส่วนมโหสถก็มองดูเสนกะเช่นกัน เสนกะรู้ว่า มโหสถยังคิดปัญหานี้ไม่ออก จึงต้องการขอโอกาสผลัดไปอีกวันหนึ่ง เราจะทำให้มโหสถได้ดังตั้งใจ จึงสรวนขึ้น ด้วยวิสาสะกับพระราชา กราบทูลว่าพระองค์จะขับไล่บัณฑิตผู้ไม่สามารถ แก้ปัญหาได้ออกจากแว่นแขวนจริงหรือพระเจ้าค่ะพระราชารับว่าเราพูดจริง เสนกะกราบทูลว่า ขอเดชะปัญหานี้เงื่อนงำสลับซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการขอบคิด จึงขอโอกาสเลื่อนออกไป เป็นวันพรุ่งนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะแก้ปัญหากลางที่ชุมชน พระราชาทรงอนุญาตตามนั้น บัณฑิตทั้งหมดลงจากพระราชนิเวศเสนกะกล่าวกับเพื่อนๆว่า พระราชาตรัสถามปัญหาลึกซึ้ง ถ้าตอบไม่ได้ เห็นทีภัยใหญ่จะเกิดขึ้น จึงแยกย้ายกลับเรือนของตน ฝ่ายมโหสถยังไม่กลับเรือน คิดว่า พี่สาวของเราน่าจะรู้เรื่อง จึงตรงไปเฝ้าเจ้าหญิงอุทุมพร ทูลถามว่า รักพี่นาง วันนี้หรือเมื่อวาน พระราชาประทับอยู่ ในที่ไหนนานๆบ้าง พระนางอุทุมพรรับสั่งว่า พระราชาเสด็จกลับไปกลับมา ยืนทอดประเนตร อยู่ที่หน้าต่างเป็นเวลานาน มโหสถคิดว่า พระราชาน่าจะทอดพระเนตรเห็นอะไรสักอย่าง จึงไปสำรวจดูภายนอก เห็นกิริยาแพะและสุนัข ก็เข้าใจว่า พระราชาทอดพระเนตรเห็นสัตว์ทั้งสอง จึงตั้งปัญหาขึ้นถามจับเขาได้เช่นนี้แล้ว จึงทูลลาพระนางอุทุมพรกลับเรือน ฝ่ายบัณฑิตทั้งสามคนคิดไม่ออก จึงไปถามเสนกะ แม้เสนกะก็ยังคิดไม่ออก จึงกล่าวว่าเราผัดผ่อนพระราชามาแล้ว ถ้าตอบไม่ได้ พระราชาทรงกลิ้ว จะขับไล่พวกเราออกจากแว่นแคว้นจะทำอย่างไร บัณฑิตทั้งสี่คน จึงพากันไปถามมโหสถว่าคิดปัญหาได้หรือยัง มโหสถตอบ ว่าขอรับ เมื่อผมคิดไม่ได้ แล้วใครจะคิดได้ ผมจะบอกให้บัณฑิตทั้งสี่คน จึงขอร้องให้มโหสถบอกตนบ้าง มโหสถคิดว่า ถ้าไม่บอก พระราชากริ้วแล้ว จะขับไล่พวกเขาออกจากแคว้น เกิดความลำบาก แต่จะพระราชทานเงินทองให้เราเพียงคนเดียว อย่าให้พวกเขาเดือดร้อนเลย จึงให้พวกเขานั่งอาสนะต่ำกว่าตน แล้วแก้ปัญหาให้บัณฑิตทั้งสี่คนฟัง ในวันรุ่งขึ้น พวกบัณฑิตเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้า พระองค์ตรัสถามเสนกะว่า ท่านรู้ปัญหาแล้วหรือยัง เสนกะกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า เมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาไม่ได้ แล้วใครจะแก้ได้ จึงกราบทูลตามที่เรียนมาจากมโหสถว่า ผู้คนชอบรับประทานเนื้อแพะ แต่ไม่ชอบเนื้อสุนัข คุณธรรมน้ำมิตรระหว่างแพะกับสุนัขจึงเกิดขึ้น แม้เสนกะจะกราบทูลเช่นนี้ ก็ไม่ทราบความหมาย แต่พระเจ้าวิเทหราช เข้าพระทัยว่าเสนกะรู้แล้ว จึงตรัสถามปุกุสะเป็นคนต่อไปปุกุสะได้ปุกุสะได้ทีทูลว่า ข้าพระองค์ไม่ใช่บัณฑิตหรือพระเจ้าข้าแล้วกราบทูลตามที่เรียนมาเช่นกันว่า ชนทั้งหลายใช้หนังแพะปูหลังมาเพราะนั่งสบาย ไม่ใช้หนังสุนัข คุณธรรมน้ำมิตรระหว่างแพะกับสุนัขจึงเกิดขึ้น พุกุสะก็ไม่ทราบความหมายที่ตนกราบทูลไป พระราชาเข้าพระทัยว่า ปุกุสะรู้ความหมาย จึงตรัสถามกามินทะต่อไป กามินทะกราบทูลว่า แพะมีเขาโค้ง แต่สุนัขไม่มีเขา แพะกินหญ้า สุนัขกินเนื้อ คุณธรรมน้ำมิตรระหว่างแพะกับสุนัขจึงเกิดขึ้น ชามินทะก็ไม่รู้ความหมาย พระราชาตรัสถามเทวินทะเป็นคนต่อไป เทวินทะกราบทูลความที่ตนไม่ทราบความหมายเช่นกันว่า แพะกินหญ้ากินใบไม้ สุนัขไม่กินหญ้าไม่กินใบไม้ แต่ไล่ตะครุบกระต่ายหรือแมวกิน คุณธรรมน้ำมิตรระหว่างแพะกับสุนัขจึงเกิดขึ้น พระราชาเข้าพระทัยว่า แม้เทวันทะนี้ก็รู้ จึงถามมโหสถเป็นคนสุดท้ายว่า บัณฑิตน้อย แล้วตัวเจ้ารู้ปัญหานี้หรือไม่ มโหสถกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ตั้งแต่นรกอเวจี จนถึงพรหมโลก ยกเว้นข้าพระองค์แล้ว คนอื่นใครจะแก้ปัญหานี้ได้ ขอพระองค์ทรงฟัง แพะมีสี่เท้าแปดกีบแฝงกายไปนำเนื้อมาให้สุนัข สุนัขแฝงกายไปนำหญ้ามาให้แพะพระองค์ประทับอยู่บนปราศาสตร์ทอดพระเนตรเห็นน้ำมิตร ระหว่างสุนัขกับแพะ ด้วยพระองค์เองจึงตั้งปัญหาขึ้น พระราชาไม่ทรงทราบว่า อาจารย์ทั้งสี่คน รู้ปัญหาเพราะมโหสถ ทรงเข้าใจว่าบัณฑิตทั้งห้าคน รู้ด้วยปัญญาของตน ก็ทรงสมนัสว่า พระองค์โชคดีที่มีบัณฑิตเช่นนี้อยู่ในราชสำนัก ทรงดำริที่จะพระราชทาน รถม้าอัสดร และหมู่บ้านสวยเป็นรางวัลแก่บัณฑิตทุกคน แต่เจ้าหญิงอุทุมพร ทรงทราบว่า บัณฑิตคนอื่น รู้ปัญหาจากมโหสถ จึงดำริว่า พระราชา พระราชทานรางวัลให้บัณฑิตทุกคน เหมือนกันเป็นการไม่ถูกต้อง จึงเสด็จไปเฝ้าพระราชา ทูลให้ทรงทราบว่า บัณฑิตทั้งสี่คน รู้ปัญหาจากมโหสถ เนื่องจากมโหสถ เกรงว่า คนเหล่านี้จะได้รับความเดือดร้อน พระองค์พระราชทานรางวัลให้บัณฑิตทั้งหมดเสมอกันไม่ถูกต้อง ควรพระราชทาน มโหสถเป็นพิเศษ พระราชาทรงทราบว่า มโหสถไม่บอกว่า บัณฑิตคนอื่นรู้ปัญหาจากตน ก็ทรงสมนัสว่า มโหสถจิตใจกว้างขวาง มีพระประสงค์จะทำสักการะให้ยิ่งกว่า จึงทรงดำริว่า ถ้าเช่นนั้น เอาไว้ก่อน เราจะถามปัญหาบุตรของเราข้อหนึ่ง เมื่อบุตรเราแก้ได้ จึงค่อยทำสักการะให้มากขึ้นในภายหลัง